Thank you. สวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์เมย์สัธิดาวันใจ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ สำหรับรายวิชานี้นะคะมีชื่อว่า วิชาภาษาและวัฒนธรรมค่ะ ซึ่งในรายวิชานี้นะคะ เราจะมาศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ภาษาที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ ในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมค่ะ รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพด้วยค่ะ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในรายวิชานี้คือ 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม 2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม 3. นักศึกษาสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ซึ่งบทเรียนในรายวิชานี้นะคะ จะประกอบไปด้วย 3 หัวข้อค่ะ สัปดาห์ที่ 1 ที่เราจะเรียนนะคะ คือ the relationship between language and culture สัปดาห์ที่ 2 ค่ะ Understanding Cultural Differences และสัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์สุดท้ายนะคะ คือ Cross Cultural Communication ค่ะ และเนื้อหาในแต่ละบทนะคะ จะมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งนักศึกษาท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้และศึกษาในรายวิชานี้นะคะ ควรจะมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษมาบ้างค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดและข้อสอบที่นักศึกษาจะต้องทำในแต่ละบทด้วยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในรายวิชานี้นะคะ นักศึกษาแต่ละคนจะต้องเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนในรายวิชานี้ก่อนค่ะ